สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะ เกจะมาสอนระบายสีอีกแล้วค่ะอย่างแรกนะคะเกจะเอาสีก่อนเกจะเตรียมสีชมพูกับสีฟ้านะคะ เพราะว่าเกชอบนะคะ อย่างแรกเกจะเอาสีนี้ลงไปในตัวนี้เลยค่ะตาดันเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เกก็จะระบายตรงนี้ด้วยนะคะ เข้มๆนะคะ สีฟ้าค่ะ ทุกคน อ่า ทุกคนเดี๋ยวน้อง เดี๋ยวเกนะคะ จะสอนไล่สีเจ้าปลานะคะ อย่างแรกเราต้องระบายสีให้เข้มนะคะ ถึงไหนก็ได้นะคะ ระบายไปเลย นะคะ นี่เกก็จะเอาถึงนี่นะคะ เราต้องทำรายละเอียดให้ดีๆนะคะ ต่อไปก็ระบายอ่อนหน่อยนะคะ แต่ไม่ต้องอ่อนมาก อ่อนกลางๆนะคะ อ่อนกลางๆนะ ไม่อ่อนมากนะคะทุกคน ต่อไปอ่อนมาก ค่ะทุกคน สวยไหมต่อไปท้องน้องก็เอาสีอะไรก็ได้ค่ะ นี่นะคะเจ้าปลาเราต่อไปอันนี้นะคะจะใช้เป็นสีเขียวเข้มไล่สีนะคะ เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามพี่เกดด้วยนะคะ บ๊ายบาย